นอนดึกสมือเลยอะนอนดึกแต่กระตื่นเศร้าคือเก่าเนาะ มาลอยหนึ่ง ตีสองมันสิเป็นยังไงมันสิดันขึ้นไหบอโอ้โหมาอยู่ว่ะ ก้อนท้องม้า โอ้โหห้าก้อนท้องม้านี่ สิลุกมาเล่นย้ำเศร้านะ เออก็อยจะสิบบาทเนาะ ไปสิไม้คือเก่าเนาะค่ะ โอเค ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เออ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 เออผู้ใดที่มีเวลาดีๆก็สามารถแนะนำหนูนะเขามาได้เลยเนาะค่ะ แต่ว่าส่วนมากเขาแนะนำบอกว่าให้เล่นช่วงบ่ายๆแต่ว่าช่วงบ่ายๆนี่หนูนานอนไหมพวกแบบจักสี่โมงแรงหาโมงแรงประมาณนี้เนาะ เออมาค่ะ โอเคตะพพกเขาเนาะค่ะสวย มาแล้วแถวนึงยังไงกับมาการันตีแท้ๆเนาะค่ะ แถวนึงอ่ามาแล้วสามแถวกันละมาอีกอันเดียว โอ้โหเชื่อว่าเขาอะเสียดายได้มาแค่ 40 บาทเนาะค่ะพลาดได้จังไหนวะ ไป ขยับเป็น 20 บาทเลย เสี่ยงดวงเบิงเพราะว่าเสือเต้นไปแล้วเฮ้ยโอ้โหสภาพ โอเค มันนี้ค่อนข้างที่สิบเบอร์เบอร์แล้วค่ะเออจัดกิจไปกับจักแม่นอย่างดอกสูลืมเปลี่ยนซื้อคลิปเนาะเออ เออสองมาโอเคได้โยกขาเสือเต้นมา วยแถวหนึ่งยกนี้ค่อนข้างที่สีออกยากเนาะค่ะ เอ้ามาแล้วว่ะอีก2อัน โอ้โหเชียเสียดายว่ะเนี่ยมันค่อนข้างที่สีออกยากเนาะค่ะหวงมา300บาทนึงเสียดายไปเอาอีกสิบไม่เนาะโอ้โหเออสี่สิบสี่สิบสี่บาทเฮ้ยอย่างวะเนี่ยคิดถือว่าเนี่ยเหรียญเวลานี่ฮูซี่ไปเหรียญตอนตีหนึ่งคือเก่าเนาะ เมื่อวานเล่นตอนตีหนึ่งเขาโคตรดี มามือนี่โอ้โห ทุเรศแฮงโอเคแปดร้อยละมาดิโอ้โหเจ็ดร้อยสี่สิบห้าไปยังไปต่อได้อยู่นะคะสภาพโอ้โหโอ้โห เออ สมมาสำหรับเกมเสือช่วงนี้หนูนาคิดว่า มันไม่ค่อยบูมคือจังช่วงที่มันออกมาไม่ไม่เนาะค่ะ ช่วงที่ว่าก้อนน่ะเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเเกมเสือกำลังแบบ กำลังแตกดีแจกแบบ แจกหลายอะ่ะ แต่ว่าช่วงนี้มันมีเกมใหม่มาเนาะค่ะเออเกมใกล้ตีเนาะว่าสิร้องไปเล่นอยู่เออ สองมาอีกแล้วตะโพกค่ะ แกมือแน่มา แกมือแน่สามอันแล้ว สวยอีกสองอัน ขออีกสองอัน เออ อีกอันเดียวมา กราบ แล้วเออนั่นละโอเคค่ะโอ้โหแต่พวกเขาพันหนึ่งค่ะ มาละโอ้โห ต้องให้กราบก่อนเนาะ จังสิมาให้ โอเคบิ๊กวิน เอ้ย น่าจะซูเปอร์เมกาวินนะ แต่พวกซูเปอร์เมกาวินค่ะหนึ่งพันบาท โอเคพันสามขออนุญาตปรับไม่เป็นสี่สิบบาทเนาะค่ะ ไป ดันไปดันไป โอเคสิบไม่ โอ้โห โอ้โห โอ้โห โอ้โห โอ้โหเชี่ยปรับไม่เราแบบ เออเขาอยู่ ไป อย่าลืมค่ะ หากมีเวลาดีๆแนะนำเขามาได้เลยเดี๋ยวรู้นะสิมาทดลองเรียนไถฟิลเลนในเบื้องเลยนะคะว่ามันเข่าบ่เขาในช่วงเวลานั้น อาจจะทดลองประมาณสองสามรอบเนาะ เออโมเมนต์มาเล่นรอบเดียวแล้วเนาะ แนวมูนี่มันต้องเล่นหลายๆรอบแล้วค่ะ ทดลองให้มันแน่ใจ ราะว่ามือนึงก็โอกาสร้องได้กับประมาณรอบสองรอบอะสวย มาแล้วค่ะ โอเคแปดร้อยบาทเนาะค่ะ เอาว่ะขึ้นมาขึ้นละโอ้โห เออ ไว้มาอยู่ สวย ไว้สามอัน แต่ว่าบ่เขาเลย สภาพ โอเคสำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมแล้วค่ะ เดี๋ยวนุนัก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับกลุ่มเทเลแกรมเซียนพ่อม VIP เนาะค่ะ เออ เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะเออมาแล้วค่ะโอ้โหถุงอะรอบนี้เป็นถุงแล้วค่ะ โอกาสเข่าหลายก็ยกอยู่เพราะว่าถุงแตกง่ายก็ยกแล้วค่ะนั่นละมาอีก 3 อัน โอ้โหสภาพว่าเลยวะว่าแล้วถึงว่าจะมีโอกาสเขาแต่มันก็บ่เขาได้ท่ากันเนาะค่ะ โอกาสบ่เขาหลายก็โอกาสเขาอีกนะ ถุงยก ก้อนท้องจำไปเลยสามมันนี่โคตร ยาก โอ้โหอย่างนโอ้มาดิ โอ้โหเชี่ยอย่างวะเนี่ยไป สิบไม่ค่ะ เล่นไปเล่นมากกับสิบเบิร์ดแล้ววะสูโอ้โหมาแล้วค่ะ สวยงามมาตะโพกเขาดีวะตะโพกน่าจะสามรอบแล้วนะ แตกให้ได้มา สวย อันสุดท้ายเออละละโอ้โห ดีนะมีไว้ ดีนะมีไว้ซอยมาค่ะสองพันบาท จวด โอเค ไปไปไปไป ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านแล้วค่ะ เพราะว่าโควิดเริ่มมาแบบหนักอีกแล้วนะว่าสะออกไปกินเหล้ากับแบบโอ้ยได้ซื้อกับมากินบ้านไหม นั่งกินคนเดียว สภาพไปสองพันเก้าขออนุญาตปั๊มไม่เลยก็แล้วกันเนาะค่ะ ไปเลยค่ะลอยหนึ่งสู่มัน เออชิปไม่สู่มันค่ะหญิง โอ้โหเชี่ยมันดึงภาพยาวๆเสียบ่ต้องรุนเลยนะฮะมันดึงโดนๆเนี่ยฮะมันสีม้า มันม้าให้เลยเนาะค่ะบ่ต้องล้อมันดึง หากเกมงัวเนี่ย ก็คือต้องล้อมันดึง ดึงแบบจนสุดจออ่ะงัว อันนั้นคืองัวโดด แต่หากเสือดึงหลายๆ เนี่ย บ่อเขาเอออย่าไปล้อมันดึงภาพเนาะค่ะ สวย หาร้อย เออ นั่นละ เนี่ย เห็นบอกมันบ่ดึงเลยต้องมันสิฟงออกมาก่อนเนาะค่ะบ่จำเป็นเลยที่แบบ จะให้มันดึง โอ้โห สวยงามมาค่ะเต็มแถว เต็มช่องมา 3,000 บาทเฮ็ยเคโคตรเอากมาเมล่ะโอเค เสืออ้วนเนาะค่ะ 3,000 บาท โอเคตอนนี้หาพันแล้วไป ขยับไม่สู่ 200 ออโต้สิบครั้งขึ่เก้าค่ะ ยกมา พันหนึ่งงามๆ สวยเออ ก้อนท้องเข่าบิ๊กบินแตกแล้วค่ะ สี่พันบาท เอาจริงๆ นะ หลายคนในกลุ่มอ่ะได้น้ำก้อนท้องหลายนะ เห็นแบบเอารูปมาโชว์นู่นนี่นั่นอ่ะ ถึงคู่สิบจะเข่ายาก แต่เขายังมีก้อนท้อง ได้หลาย น้ำก้อนท้อง อ่ะ หลายบ่หลายกับคู่ยี่สิบหรอวะ ก้อนท้อง เออ เหลือแปดพันว่ะ ไปไม่ คือเอาใส่คำว่าเหลือ บ่ได้ดิ ต้องบอกว่ามีแปดพันตอนนี้มันขึ้นลงๆเนาะค่ะ เป็นเรื่องปกติ หากสมมติว่าเล่นจนพอใจแล้ว หนูนาแนะนำว่าให้เซาเล่นเนาะค่ะ ก็ต้องไปดันทุลังไปฝืน ไป แบบ ให้มันเบิดโตก่อนยังเซาเล่น เนาะโอเคแต่ว่าสำหรับ หนูนาคิดว่าตีสองนี่ หนูนาบ่ค่อยโอเค มันไดวะ บ่ค่อยโอเคปันไดเออ ห้าที่เียนตีสองไปเรียนตีนึงดีกว่าสาวอดหลับอดนอนเรียนเอง เจ็ดพันเนาะค่ะตอนนี้ ยังมีโอกาสอยู่ สวยสมสามช่อง ในไว้เชื่อมสองอันเนาะ เออพันหนึ่งมาค่ะ สวยโอ้โหยกติดต่อกันสองอันเลย โอเค ไม่ค่อยเห่าบันไดวะ อ่ะ